ยังไงกันบ้างคะ กับการได้เรียนรู้เนื้อหาของบทที่ 2 ซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติที่มีผลต่อผู้สูงอายุ เนื้อหาของบทที่ 2 นี้แบ่งออกเป็น 3 เนื้อหาหลักนะคะ เนื้อหาหลักที่ 1 ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยทั่วไปของผู้สูงอายุ ในในส่วนนี้เราพูดคุยในประเด็นเรื่องของการเกษียณอายุ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่นะคะ ก็คือกลุ่มที่ทำงานตามหน้าที่เป็นระยะเวลาเป็นปกติในแต่ละวัน กับอีกหนึ่งกลุ่มก็คือผู้สูงอายุที่เป็นเจ้าของกิจการค่ะสำหรับเรื่องของออการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไปของผู้สูงอายุตรงนี้ยังมีประเด็นในเรื่อง การบทบาทของสมาชิกในครอบครัวที่มีต่อผู้สูงอายุ รวมถึงการที่ผู้สูงอายุยังมีบทบาทในชุมชนในสังคมนะคะแล้วก็สวัสดิการของรัฐที่เข้ามาดูแลผู้สูงอายุค่ะ เนื้อหาลำดับที่ 2 ก็คือเรื่องของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง กับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมของผู้สูงอายุ เนื้อหาตรงนี้เราคุยกันในเรื่องของปัจจัยในตนเองของผู้สูงอายุนะคะสมาชิกในครอบครัวซึ่งเป็นสมาชิกเป็นสังคมสำคัญนะคะของผู้สูงอายุ เพื่อนบ้านเพื่อนร่วมรุ่น หรือเพื่อนร่วมงานที่ยังคงคบหากัน รวมถึงเราได้พูดคุยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและเทคโนโลยีในปัจจุบันที่มีผลต่อผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือว่าอาจจะต้องพิจารณาเรื่องของความเสี่ยงในการที่ให้ให้ผู้สูงอายุนะคะมีโรคใน โลกโซเชียลของท่านเองนะคะ เรายังพูดไปถึงในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าเรื่องของเทคโนโลยีการรักษานะคะที่ทำให้มีการยืดอายุของอายุไขของคนเพิ่มมากขึ้นค่ะ และในหัวข้อสุดท้ายนะคะก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผู้สูงอายุ เนื้อหาในส่วนนี้เราให้ทุกท่านได้ชมวิดีทัศน์ เรื่องของการแนวทางในการดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้สูงอายุที่ประสบภัยพิบัติ อุทกภัย ในจังหวัดนครศรีธรรมราชในเดือนมกราคม 2560 นะคะทุกท่านได้เห็นถึงความทุกข์ใจ ความท้อแท้ในการที่ผู้สูงอายุต้องใช้ชีวิตกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ ท่านได้เห็นแนวทางในการที่พวกเราได้ ช่วยเหลือผู้สูงอายุให้ท่านมีความพร้อมที่จะต้องอยู่กับภาวะอุทกภัยนั้น แล้วก็หลังจากที่ต้องเผชิญกับอุทกภัยอย่างต่อเนื่องนะคะ สิ่งเหล่านี้ก็ทำให้ท่านได้มีความเข้าใจในการเห็นภาพจริงนะคะ ในการดูแลผู้ดูแลทางด้านจิตใจของผู้สูงอายุที่เกิดเนื่องมาจากอุทกภัยค่ะ เนื้อหาของบทที่ 2 ได้สิ้นสุดลงแล้วค่ะ ในสัปดาห์หน้าจะเป็นเนื้อหาของบทที่ 3 เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์ของผู้สูงอายุค่ะ เป็นเนื้อหาที่น่าสนใจไม่น้อยไปกว่าบทที่ 1 และบทที่ 2 เลยนะคะทุกท่านพร้อมที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปติดตามเนื้อหาของบทที่ 3 กันเลยค่ะ